รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็ชัดเจนกันนะครับ ส่วนใหญ่นะครับ เมืองทองชัดนะฮะนำดุลีแลวหลาย ๆ พื้นที่นะคืนนี้เราจะพูดคุยนะครับ เรื่องราวซาฮาบะเนี่ยเพราะเป้าหมายที่เราพูดคุยเเรื่องราวของซาฮาบะเนี่ยนะครับ พี่น้องนะเพื่อที่จะได้เข้าใจชีวิตนะครับว่าคนเรานะครับพี่น้องบทต่อให้เป็นคนซอและหรือคนดีขนาดไหนก็ตาม นะครับจะต้องได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยสหบะเองนะครับเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มชนแก่อุมารุ่นหลังๆเนี่ยนะครับ เพื่อเราจะได้ดูแลเนี่ยคนรวยก็มีแบบอย่างสหบะที่รวยนะคนจนก็มีแบบอย่างสหบะที่ยากจนนะคนประเภทไหนๆประเภทต่างๆ จะมีตัวอย่างของบรรดาสหบะเนี่ยมีอยู่หมดเลย ท่านนบีสุลต่านลฮอะลัยฮิสัลัมจึงยกย่องบรรดาสหบะนะครับว่าละตัซุบบุอัชฮาบีนะครับ ท่านทั้งหลาย จงอย่าได้ด่าว่าสหบาของฉันนะครับ เราอันฮะดัดกุม อันฟักะมิสละมิสละอุฮุดินซาฮบันหากแม้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ย บริจาคทองคำเท่าภูเขาอุฮดนะครับลำเย็บลุกมุดดะฮันิมาลานาซีฟะหูก็ยังไม่เท่ากับบรรดาซาบ้านเนี่ย บริจาคนะครับ แค่หนึ่งมุดหรือว่าครึ่งมุดแค่นั้นเอง นี่คือความยิ่งใหญ่ของบรรดาซาบ้านนะครับอัลลอฮ์ยกย่องท่านเหล่านั้น แล้วก็พระองค์ยังบอกอีกว่าระเดียลออันหุมวารดูอันอัลลอฮ์พอใจบรรดาซาบะและบรรดาซาบะก็พอใจต่อพระองค์อัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องครับอัลลอฮ์ยกย่องคนเหล่านี้นะบรรดาคอยรุอุมมะผู้ที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ พี่น้องล่วงหน้านะก่อนที่ยุคเราจะมาถึงเนี่ยพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่ากุนตุมคอยรุอุมมะตินโอคริจัตลินนัสพวกเจ้าทั้งหลายเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ นะครับอุมาประชาชาติที่ดีเลิศตรงนี้แหละครับพี่น้องท่านอุมารมุนขตอบรดิยัลลอฮอนุได้กล่าวว่านั่นคือบรรดาสาบะของท่านนบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมนะใครอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มชนที่ดีเลิศหรือประชาชาติที่ดีเลิศนะครับจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามบรรดาสาบะบรรดาแนวทางของคนเหล่านั้นนะครับพี่น้องและเราจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์นะครับหากเราประสงค์อยากจะได้สวรรค์ชั้นฟิรดาส หากเราประสงค์อยากให้อัลลอฮ์พอใจต้องปฏิบัติตามผู้ที่อัลลอฮ์พอใจ วันนี้เดินบนหน้าแผ่นดินไม่มีใครรู้ครับพี่น้องว่าใครที่อัลลอฮ์พอใจ แต่วันนี้เนี่ย ที่เรารู้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์บรรดาสฮาบะอัลลอฮ์พอใจพวกเขาเหล่านั้นนะครับ อัลลอฮ์พอใจพวกเขาเหล่านั้น อิมนุมัสูดนะครับ ท่านอิมนุมัสูดจึงกล่าวเอาไว้นะครับพี่น้องว่าหากแม้พวกท่านต้องการจะปฏิบัติตามกลุ่มชนใดนะดังนั้นจงปฏิบัติตามบุคคลที่ล่วงลับหรือเสียชีวิตไปแล้ว เพราะเขาเหล่านั้นเนี่ย ปลอดภัยจากฟิตนะทุกอย่าง นั่นคือบรรดาสหบะของท่านนาบีนะครับรอดิยัลลอฮอันุมเอาเลยนะค่ำคืนนี้ผมก็จะหยิบยกเรื่องราวสหบะบางท่านนะที่จะมาคุยในค่ำคืนนี้นะนั่นก็คือชื่อท่านรบิอะบินกะบรอเดิยัลลอฮอันุมนะครับชื่อท่านรบิอะบินกะบรอเดิยัลลอฮอันุเด็กหนุ่มผู้มีชีวิตในการรับใช้ท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมตลอดชีวิตท่านนะครับ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ท่านรบิอะรดิยัลลอฮอันุ ผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องให้อยู่ใกล้ชิดกับนบีของพระองค์ นั่นคือท่านรบีอะเรื่องราวค่ำคืนนี้นะเราจะคุยถึงเรื่องราวนะครับของเด็กหนุ่มคนนี้ ท่านรบีอะบินกาบอรลเดียลลออันหูเอาเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะคืนนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะไปพร้อมๆกัน ตอนนี้นะก็อีกประมาณหนึ่งนาทีนะเราจะได้เริ่มนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะเราก็ตั้งใจฟังนะครับ เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนานๆอัลฮัมดุลิลละเอาเลยนะครับ ตอนนี้พร้อมยังครับผมนะฮะ ผมจะได้เริ่มไปเลย เราจะได้ไม่ดึกจนเกินไปนะครับนะเราจะเล่าและก็จะดำเนินเรื่องต่อเลยนะครับ เริ่มเลย ตอนนี้พร้อมไหมฮะ ขอตัวแทนสักคนนะพิมพ์คำว่าพร้อมสักคนหนึ่งนะผมจะได้รู้ว่าโอเค พร้อมนะ ใครก็ได้นะครับ พิมพ์มาหน่อยสักคนหนึ่งก็ยังดีนะ บอกพร้อมแล้วนะพร้อมเราจะเดินทางเลยนะรับดุีิลลว เอาแล้วนะบังสวิตอารีนะพี่บอกผมแล้วนะครับ พร้อมครับโอเคนะอินชาอัลลอฮ์ผมขออนุญาตเริ่มเรื่องราวของซาบะท่านรอบีอะบินกะอับรอดิยัลลอฮ์นูตั้งแต่วินาทีเลยเนี่ยนะครับ อันฮัมดุลิลลาห์อาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะดพี่น้องครับซาบะที่ผมเลือกมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นั่นคือท่านรอบีอะบินกะอับรอบีอะบินกะอับพี่น้องครับเป็นชาวอันซอรเป็นน้องนะฮะ อยู่กับท่านนบีสุลต่านอะลัยวะสลัมซึ่งท่านรอบีอาเนี่ยได้รับฮิดายะนะครับในการที่ท่านรอบีอาจะรับอิสลามเนี่ยตั้งแต่ท่านรอบีอายังเด็กเลยนะเรียกว่าท่านรอบีอายังเด็กอยู่เนี่ยยังเป็นเยาวชนเนี่ยนะยังก็คือเยาวชนเป็นวัยรุ่น ท่านรอบีอารับอิสลามเลยพี่น้องนะด้วยกับอัสบับฮิดายะที่อัลลอฮ์เปิดหัวใจให้กับท่านรอบีอารอดิยลลอ์อันุรอบีอาเป็นคนจนพี่น้องครับเป็นเด็กที่ยากจนไม่มีบ้านอาศัยเป็นของตัวเอง นะไม่มีทรัพย์สินที่จะซื้ออาหารการกินอะไรต่างๆไม่มีเลย ท่านรบีอะรดิยัลลอฮอนุนะครับอาศัยมัสยิดท่านนบีในการนอนนะครับในการหลับนอน ในการกินอาหารก็อาศัยท่านนบีนั่นคือท่านรบีอะคือหนึ่งในบรรดาอาลิซุฟะอาลิซุฟะคือใครพี่น้องอาลิซุฟะนั่นคือบรรดาผู้ที่ยากจนเข้ารับอิสลามไม่มีบ้านอาศัยไม่มีที่ หลับนอนไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีสตังค์ที่จะดำรงชีพไม่มีอาหารจะกิน ท่านนาบีเนี่ยก็จะให้บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ พี่น้องมาอยู่ข้างหลังมัสยิดนบีนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราได้ไปมาดินาขอร้อยเราได้ไปกันทุกคนอามนนะครับเราไปมาดินาพี่น้องเราเห็นฮุจรอตเห็นบ้านของท่านนาบีพี่น้องเห็นใช่ไหมครับเราเห็นกูโบท่านนาบีอยู่ตรงนั้น เราอยู่ตรงเราด้อนเนี่ยหากเรามองไปข้างหลังนะครับพี่น้องเราจะเห็นสถานที่เป็นพื้นที่เขายกสูงขึ้น นะรัฐบาลซาอุดียกสูงขึ้น หลังมัสยิดตรงนั้น นั่นแหละครับพี่น้องเพิงพำนักของบรรดาอัลลุซฟาที่เคยอยู่ตรงนั้นอัลลุซฟาเนี่ยพี่น้องหกเป็นร้อยร้อยคนนะแต่ว่าไม่ใช่มาอยู่ทีเดียวกันเป็นร้อยร้อยคน สับกันพี่น้อง บางคนมาอยู่เสียชีวิต บางคนมาอยู่ได้มีครอบครัวออกไปก็สับหมุนเวียนเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง เหมือนหอพัก หอพักหนึ่ง ท่านนาบีได้จัดไว้ให้ให้บรรดาคนยากจนมาพักอาศัยอยู่ที่หลังมัสยิดท่านนาบี นั่นคือซุฟะนะครับอัลลุซุฟะพี่น้องครับ นี่คือสถานที่ ของซาบะที่ยากจนท่านอรบิอะรดิยลลอฮ์อานุเป็นหนึ่งในบรรดาซาบะที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ก็อยู่ข้างหลังมัสยิดนบีอยู่กับซุฟานเนี่ยนะครับบรรดาอาลิซุฟานนะครับ พี่น้องผมจะบอกให้วันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรจะกิน เราไม่มีสตังเราได้รับความลำบาก เราโดนทดสอบอะไรต่างๆมากมายพี่น้องเชื่อไหมว่าอาลิซุฟานเนี่ยอย่าว่าแต่ไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับ อาลิซุฟาบางทีเนี่ยพี่น้อง เขาไม่มีแม้กระทั่งอินพลัมแม้แต่เม็ดเดียวจะกินด้วยซ้ำ ทุกๆวันพี่น้องบรรดาอัลิสุฟะก็จะมองมาที่ห้องท่านนาบีนะเพื่อหวังว่านบีจะแบ่งปันอาหารให้พวกเขาบ้าง ซึ่งหากท่านนาบีมีอาหาร ท่านนาบีจะไม่เก็บทานคนเดียว ท่านนาบีเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าเอาอาหารที่ท่านได้รับเนี่ยออกมาแบ่งให้บรรดาอัลิสุฟะกินอัลิสุฟะก็จะได้กินอย่างนี้แหละพี่น้องท่านนาบีได้อินผาลามาท่านนาบีก็จะเอามาแบ่งให้กับบรรดาอัลิสุฟะ อัลลิสฟาก็จะเอาอินพผลัมมาทานกันพี่น้อง แต่บางครั้งท่านนบีไม่ได้ให้อาหารอะไรออกมา นั่นคือท่านนบีเองก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกัน ท่านนบีจะไม่ทิ้งอัลลิสฟาท่านนบีบางครั้งได้น้ำนมมาพี่น้อง มีซาบะคนอื่นเอานมมาให้ดื่มท่านนบีจะไม่ดื่มนะครับพี่น้องจนกว่าท่านนบีจะเรียกอาลิสุฟามาดื่มด้วย และความบรารักัตที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านนบีสุลต่านสลัมอาลิสุฟาไม่ว่ากี่ร้อยคนพี่น้องเป็นกี่สิบคนก็ตามนมเหยือกเดียว กลับพอกิน และมีเหลือแก่ท่านนบีกับท่านอบูไรรอเป็นตบท้าย นี่คือชีวิตของอลิซุฟะความยากจนลำบาก แต่ท่านนบีบอกกับอลิซุฟะนะครับในความหมายว่า หากแม้นพวกท่านรู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกท่านในวันเคียมะพวกท่านอยากจะให้ท่าน อยากจะให้อัลลอฮ์เนี่ยทำท่านให้จนยิ่งกว่านี้อีก แสดงว่าคนจนพี่น้องครับในดุนยานี้อาจจะลำบาก อาจจะไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาได้ อาจจะมีปัญหาในการดำรงชีวิต อาจจะมีความหิวอาจจะมีความอยากนี่คือคนจน แต่เชื่อไหมว่าคนจนที่สอบัตคนจนที่อดทน ถ้าท่านรู้ว่าผลบุญอะไรที่ท่านจะได้รับในวันกิยามะท่านอยากจะจนยิ่งกว่านี้อีกพี่น้อง นี่คือความยิ่งใหญ่ของบรรดาอาลีสุฟะท่านรอบีอะรดิยลาอานูพี่น้องก็คืออยู่แบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนอาลีสุฟะทั่วไปนะครับจนวันหนึ่งพี่น้องครับ ท่านรอบีอะเกิดคำถามกับตัวเองว่า ทำไมฉันเนี่ยในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมฉันจึงไม่ยอม อุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อจะมารับใช้ท่านนบีให้เต็มที่ไปเลยนี่ท่านรอบียาคิดแบบนั้นพี่น้องนะว่าทำไมฉันเนี่ยไม่ในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยฉันน่าจะเอาชีวิตของฉันที่เหลือทั้งหมดเนี่ยในการรับใช้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสลัมท่านรอบียาพี่น้องจึงอาสาพี่น้องเอาตัวเองเนี่ยนะครับ ไปหาท่านนบี และบอกกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยอยากจะขออาศัยเป็นผู้รับใช้ท่านตลอดไป พี่น้องเราจำได้ไหมครับ ตอนเราไปที่มาดินานมุนาวาเราในปัจจุบันเนี่ย พี่น้องที่ไปละหมาดที่มัสยิดนบี พี่น้องแย่งกันเข้าในเราดอใช่หรือไม่ เราจะเข้าไปในเราดอเนี่ยเราเบียดกันใช่ไหมครับ เรารอคิวเราเดินเบียดเสียด เราแย่งกันเพื่อจะไปละหมาดที่เราดอเราดอเนี่ยพี่น้องแน่นอนท่านนบีบอกนะครับ ระหว่างมิมบัตกับระหว่างกูโบท่านนบีเนี่ยเราดอตุนมินริยาดินจันนะเป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์ เราไปยืนละหมาดตรงเราดอความรู้สึกจะไม่เหมือนกับละหมาดมัสยิดตรงอื่นๆเราแย่งกันพี่น้องทั้งที่ไปยืนอยู่แค่เราดอนนะครับ และพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าหากเราได้ไปยืนใกล้ท่านนบีเนี่ยความรู้สึกเราจะขนาดไหน หากเราได้ไปยืนอยู่ติดกับท่านนบีสุลต่านสลัมความรู้สึกอิ่มเอมใจจะขนาดไหน ขนาดได้เข้าไปในรอดอาเรายังดีใจและมีความสุข และถ้าวันหนึ่งล่ะครับ พี่น้องเราได้ไปอยู่ใกล้ท่านนบีสุลต่านสลัมเราจะมีความสุขขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์จะเลือกเราเข้าไปอยู่ใกล้ท่านนบีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายและมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้อง ท่านรอบีอะรอเดียลลอฮ์อนุ จึงเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์เลือกให้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีสุลต่านท่านนบี เมื่อท่านรบีอามาเสนอตัว ในการเป็นผู้รับใช้ในการดูแลท่านท่านนบีก็อนุญาต มีไม่กี่คนนะครับ พี่น้องที่ท่านนบีจะอนุญาตให้เรียกได้ว่าเข้าออก และก็รับใช้อยู่ที่บ้านท่านนบีเนี่ยมีไม่กี่คนพี่น้อง หนึ่งในนั้นคือท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮอนุนะครับ แล้วก็ท่านรบีอารอดิยัลลอฮอนุพี่น้องหลักๆ คือสองท่านนี้ที่เราได้ยิน ท่านอานัสนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องเข้าออกบ้านท่านนบีเนี่ยจนสาบะคนอื่น ที่ไม่ใช่คนมาดินาเนี่ยนะเข้าใจว่าท่านอานัสคืออาลุนไบต์ท่านอานัสคือลูกหลานท่านนบีคนหนึ่ง เพราะอานัสเข้าออกบ้านท่านนบีตั้งแต่เด็กเลย ท่านรอบีอาคือคนหนึ่งพี่น้องที่อยู่รับใช้ รอบีอาดีใจมากนะครับ ดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้รับใช้และใกล้ชิดท่านนบีสัลลัลลอฮะลัยวะสัลลัมทุกๆวันพี่น้อง ท่านรอบีอาก็จะมานั่งอยู่ที่ประตูนะครับ นั่งอยู่ที่ประตูห้องท่านนบี ท่านนบีเนี่ยบ้านที่ท่านอยู่ไม่เรียกว่าบ้านนะเรียกว่าเป็นห้องห้องเล็กๆ หุจรัตท่านนบีสุลต่านมาชาอัลลอฮ์เป็นองค์ห้องนบีเล็กมาก ห้องนบีอยู่นบีอยู่ด้วยความสมถะมาก หากวันนี้เรายืนขึ้นแล้วขย่งเท้าแล้วชูมือขึ้น เราจะสัมผัสถึงเพดานของท่านนบีสุลต่านท่านนบีอยู่บ้านหลังเล็กๆเองครับพี่น้องห้องเล็ก ๆ ที่ท่านนบีอยู่กับบรรดาภรรยาท่านแต่ห้องเล็กๆนี่แหละครับพี่น้องที่ขยายอิสลามไปทั่วโลก ท่านรอบีอาอยู่ที่หน้าประตูท่านนบีทุกวันพี่น้องครับ รอนบีมีธุระเวลาท่านนบีมีธุระอะไร ท่านนบีก็จะใช้รอบีอาเนี่ยไปทำธุระให้ท่านเอาไปเอาของไปหาคนนั้นไปบอกข่าวคนนี้ เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ ท่านรอบีอามีชีวิตแบบนั้นตลอดพี่น้องมีความสุขมากท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดท่านรอบีอาก็จะไปเอาน้ำละหมาดใส่ภาชนะมาตั้งให้ท่านนบีสุลต่านละวะเลวันสลัมชีวิตของท่านรอบีอาพี่น้องครับรดิยัลลอฮอันุสุขที่สุดในการรับใช้ท่านนบี ตรงนี้นะครับพี่น้องฮะดิษหนึ่งของท่านนบีสุลต่านสลามบอกเรื่องอิมานนะฮะลายุมินุอะฮัดุกุม คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอิมานศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์ โดยเด็ดขาด โดยเด็ดขาด ไม่ว่าพวกท่านจะละหมาดตาหยุดทุกคืนไม่ว่าพวกท่านจะละหมาดมัสยิดห้าเวลา ไม่ว่าพวกท่านจะออกสากาดแต่อิมานจะไม่สมบูรณ์ ฮัตตาอันอักูนะอะฮับบะอิลัยมินวะลาดีฮิวะวาลิดีวันนาสิอัจมาอินท่านนบีบอกจนกว่าฉันเนี่ย จะเป็นที่รักสำหรับพวกท่านนะครับ ยิ่งกว่าลูกของท่าน ยิ่งกว่าพ่อของท่าน แล้วยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมด ถ้าวันใดที่หัวใจเรารู้สึกว่าเรารักท่านนบีมากกว่าคนอื่นทั้งหมด นั่นคืออิมานที่สมบูรณ์ แต่วันนี้เราละหมาดแต่หัวใจเรายังรักเมียมากกว่ายังรักพ่อมากกว่ายังรักสมบัติมากกว่ายังรักลูกมากกว่า จงรู้พี่น้องนี่คือสัญญาณว่าท่านยังมีอิมานที่ไม่สมบูรณ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิท่านนบีพี่น้องและท่านรอบีอะสุขที่สุดมาชาอัลลอฮ์ พี่น้องผมอยากจะให้ท่านสัมผัสความสุขที่ท่านรอบีอาได้รับนะด้วยกับการนึกจินตนาการไปพร้อมผม มันมันเทียบได้ที่เดียวพี่น้อง ถ้ากับท่านนบีสุลต่านในดุนยานี้เนี่ยพี่น้องเทียบตอนที่พี่น้องอยู่ในเราตอพี่น้องเทียบตอนพี่น้องยืนละหมาดในเราตอพี่น้องลองบอกผม เท่าที่พี่น้องจะบอกได้ ว่าวินาทีที่พี่น้องยืนละหมาดในเราตอเนี่ยท่านรู้สึกยังไงบ้างร้องไห้ไหมครับ น้ำตาไหลไหมครับ เหมือนกับความรู้สึกว่า ท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับท่านนบีสุลต่านสลัมอยู่ใกล้กับบรรยากาศของท่านรอซูลที่เดินออกมาละหมาดพี่น้องจะอบอุ่นมากในบริเวณเราเนพี่น้องจะไม่คิดถึงลูก พี่น้องจะไม่คิดถึงเมีย พี่น้องจะไม่คิดถึงสมบัติ พี่น้องจะไม่ไม่คิดถึงการงานดุนยาใดๆทั้งสิ้น นั่นคือท่านมาอยู่กับท่านนบีสุลต่านละวะสัลลัมแล้วรบีอะรดิยัลลอฮอนุท่านรบีอะไม่ได้อยู่แค่ที่เราเนาแต่ท่านรบีอะอยู่กับผู้ที่ เป็นเจ้าของพื้นที่เราดอนั่นคือ ท่านนบีสุลต่านสลัมท่านรอบีอามีความสุขที่สุดในชีวิตพี่น้อง ด้วยการเป็นคนรับใช้ท่านนบีสุลต่านสลัมเมื่อทำแบบนี้ตลอดพี่น้องรอบีอาจะเตรียมมิสวากนะไม้มิสวากเนี่ยนะเตรียมที่อาบน้ำละหมาดให้ท่านนบีตลอด ถือไม้เท้าถืออะไรช่วยเหลือนบีตลอดจนกระทั่งกลางคืนพี่น้องกับ ท่านรอบีอาก็จะกลับไปนอนที่ด้านหลังมัสยิดคือซุฟฟานั่นเอง เวลาท่านนบีกลางคืนเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าห้องและท่านจะนอนสุนนะนบีนะครับพี่น้อง ท่านนบีเนี่ยหลังอิชาจะไม่ทำอะไรนะพี่น้อง ถ้าไม่มีธุระจำเป็นรอซูลจะนอน ท่านนบีจะนอนแต่หัวค่ำ และท่านนบีจะตื่นกลางดึกเพื่อละหมาดตะฮัจุดนะครับ ท่านนบีจะไม่นั่งพูดคุยสเปสปะหลังอิชา นอกจากว่ามีธุระจำเป็น หารือพูดคุยในเรื่องศาสนา อันนั้นอันห้ามดุลิละไม่มีปัญหาท่านนบี หลังอิชา เสร็จท่านนบีจะเข้าพักผ่อน ท่านรอบีเอก็จะกลับไปที่ที่พำนักหลังมัสยิดขณะที่ท่านรอบีเอกำลังจะลุกไปเนี่ยนะพี่น้อง ท่านรอบีเอเกิดตำหนิตัวเองว่าไว้เล็กรอบีเอเอ้ยหายนะจริง ๆ เจ้า ถ้าผมพูดภาษาไทยเนี่ยแม่เจ้านี่มันเลวมันเลวมันบ้าจริง ๆ ทำไมอ่ะทำไมเจ้าถึงจะกลับไปนอนที่พักของเจ้า หากท่านนบีมีธุระยามดึก แล้วใครจะช่วยเหลือท่านนบี ท่านนบีคิดอย่างนั้นนะครับพี่น้อง จึงตัดสินใจไม่กลับไปนอนที่พัก แต่นอนที่หน้าประตู ห้องท่านนบีสุลต่านลัม มาชาอัลลอฮ์นี่คือรบีอาพี่น้องรบีอานอนอยู่หน้าประตูท่านนบีเลยนะครับ ท่านนบีต้องการอะไรตอนดึก ท่านนบีลุกขึ้นมาจะมาละหมาดตาหยุดท่านรบีอาจะไปเตรียมน้ำละหมาดให้ท่านนบีกลางดึก ท่านนบีต้องการธุระอะไรกลางดึก ท่านรบีอาจะเตรียมให้ท่านนบีตลอดนี่คือความสุขของท่านรบีอาท่านนบีเนี่ยพี่น้องนบีเราเนี่ยสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมอัลลอฮฺมะซอลลัลลอฮฺมุฮัมมัดท่านนบีเรามีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับ พี่น้องคือว่ามาชาอัลลอฮ์ รอซูลเราเนี่ยใครทำดีกับท่านนาบีไม่ได้นะครับ เมื่อใครทำดีแก่กับท่านเนี่ยท่านนาบีจะต้องตอบแทนคนนั้นทันที นี่คือนิสัยของนบีเรา ท่านนาบีจะไม่ให้คนมาทำดีแก่ท่านโดยที่ท่านไม่ตอบแทน ท่านนาบีจะตอบแทนตลอดนะตอบแทนตลอด แต่ท่านนาบีไม่ใช่คนมีทรัพย์เยอะท่านนาบีไม่ใช่เศรษฐีมีความร่ำรวย ท่านนาบีไม่ได้ตอบแทนด้วยเงินนะแต่ท่านนาบีตอบแทนด้วยกับอะไร หากท่านรอซูลมีทรัพย์ ท่านนาบีก็จะให้ทรัพย์ท่านนาบีเนี่ย เห็นท่านรบีอาเนี่ยดูแลท่านช่วยเหลือท่านนะครับ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอด ท่านนบีสุลต่านจึงถามรบีอาเด็กหนุ่มคนนี้ทันทีว่าสันนี่รบีอาเอ๋ยเจ้าจงขอฉันสินะถ้าพูดง่ายๆเจ้าขอฉันสิเจ้าอยากได้อะไร ท่านนบีบอกฉันก็คือท่านนบีเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องนี่คือใครพูดนะอัลลอฮ์ซูล รอซูลบอกกับรบีอาว่า บอกฉันสิรบีอาเจ้าอยากได้อะไร ถ้าท่านนบีรับปากแบบนี้นะครับ พี่น้อง แล้วท่านนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์รบีอาจะได้สิ่งที่เขาต้องการทันทีด้วยพี่น้องดุอาท่านนบีดุอามุสตาจับดุอาท่านนบี เป็นดุอาที่อัลลอฮ์รับทันทีแค่นบี พี่น้องอามีนอัลลอฮ์รับทันทีรบีอาเจ้าอยากได้อะไร บอกท่านรอซูลรอซูลจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับเจ้าทันที พี่น้องรบีอาเด็กหนุ่มวัยรุ่นไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีภรรยา ไม่มีทรัพย์ ไม่มีอาหารกิน ถูกเสนอโอกาสมาอย่างนี้พี่น้องท่านรอบียได้ยินท่านนบีพูดเนี่ย ท่านนบีอะบอกว่า ฉันขอเวลาคิดก่อนยารอสุลลอฮ์นี่คือคนฉลาดพี่น้องครับท่านรอบีอจึงบอกว่าฉันขอเวลาคิดก่อนยารอสุลลอฮ์ท่านนบีบอกแล้วบะเสะโอเค ไม่มีปัญหา เจ้าคิดได้ เจ้าขอเวลาคิด ไม่มีปัญหา ท่านรอซูลให้เวลาแก่เจ้าในการคิด แต่สัญญานี้มีอยู่คงตลอดไป ระหว่างท่านนบีกับท่านรอบีอะ พร้อมเมื่อไรมาบอกท่านนาบีทันที ว่าอยากได้อะไรท่านรอซูลจะขอดุอาให้กับรอบีอาทันที พี่น้อง ท่านรอบีอากลับไปคิดพี่น้องนะครับ คิดมากด้วย วันนี้ถามผมและถามท่านสิครับหากมีดูอามุสตาจาบดูอาเดียวที่เราจะได้รับที่นบีจะขอให้เรา เราอยากได้อะไรครับพี่น้อง เราจะอยากได้ทั้งหมดในสิ่งที่เราไม่มี และก็ไม่ได้ผิดด้วยที่เราจะอยากได้ ท่านรอบีอาจะไปคิดพี่น้องในคืนนะฮะคิดว่ารอบีอา เจ้าไม่มีภรรยา เจ้าไม่มีบ้าน เจ้าไม่มีทรัพย์ เจ้าขอต่ออัลลอฮ์สิ ให้ได้ภรรยา ให้ได้บ้าน ให้ได้ทรัพย์สิน ให้ได้ความสบายในดุนยา เจ้าจะได้หลุดพ้นจากการเป็นอัลิสโซฟาเจ้าจะได้มีชีวิตที่มีความสุข รอบีอาเว็บคิดขึ้นมาอย่างนั้นพี่น้องท่านรอบีอาแต่ในขณะเมื่อเว็บคิดเข้ามา ท่านรอบีอาจึงตำหนิตัวเองตันที่บอกไว้และคือยา รอบีอะหายนะแก่เจ้ารอบีอาเอ๋ยเจ้าจะขอความสุขในดุนยาอย่างนี้ได้ยังไง พี่น้อง ท่านรบีอาตัดสินใจไปหาท่านนบีสุลัยสลับท่านนบีจึงถามรบีอานะครับ ว่าอยากได้อะไร คิดได้แล้วใช่ไหมรบีอานะครับ คิดได้แล้วใช่ไหมรบีอาท่านนี่คือผมจะสรุปให้ท่านนะจะคิดได้แล้วใช่ไหม ท่านรบีอาจึงตอบท่านนบีสุลัยสลับว่าใช่ยารอสุลลอฮ์ฉันรู้แล้วว่าฉันอยากได้อะไรท่านรบีอาจึงบอกว่าฉันอยากจะได้อันตะดออัลลอฮ์ไอยะจัลนี้ฉันอยากจะให้ท่านยารอสุลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ ให้ฉันเนี่ยได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยยารอสุลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์พี่น้องสุบฮานัลลอฮ์รอบีอัตทิ้งบ้านรอบีอัตทิ้งภรรยารอบีอัตทิ้งทรัพย์สินรอบีอัตทิ้งความสบายทั้งหมดในดุนยา ขอนบีอย่างเดียวที่ฉันอยากได้ยารอสุลลอฮ์ขอท่านเนี่ยได้โปรดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยยารอสุลลอฮ์พี่น้อง ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นเนี่ยถามรอบีอตว่ามีใครสอนเจ้าไหมในการพูดแบบนี้รอบีอตบอกเล่า ไม่มียารอสุลละมีอย่างอื่นไหมที่เจ้าอยากได้มากกว่านี้ ไม่มียารอสุลละฉันอยากได้อย่างนี้อย่างเดียว ขอให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยเถอะยารอสุลละสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือความฝันของเด็กหนุ่มที่ยากจนคนหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีภรรยาไม่มีทรัพย์สิน เขาไม่ต้องการสิ่งนี้ หากรบีอาบอกกับท่านนบีว่าอยากได้สิ่งเหล่านี้รบีอาจะได้สิ่งเหล่านี้ทันทีแต่รบีอาตัดสินใจ อยากจะอยู่กับท่านยารอสุลลอฮ์ แค่นั้นพี่น้องครับ แล้วอย่างอื่นมีไหมไม่มียารสุลละวันนี้ผมวันนี้ท่าน อยากอยู่กับท่านนบีเหมือนที่รอบีอาอยากอยู่ไหมครับอยากอยู่กับท่านรอซูลเหมือนที่ท่านรอบีอาใฝ่ฝันไหมครับพี่น้อง เรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างสองเรื่องให้ท่านฟังคนในสมัยก่อนยุคท่านนบีมูซาอะลัยสลามคนแรกพี่น้องครับที่ผมจะยกให้ท่าน หญิงแก่คนหนึ่ง พี่น้องจำได้ตอนที่ท่านนบีมูซาอะลัยสลามฮิจรตออกจากอียิปต์ นะหนีฟิรูนออกมากับบรรดุอิสราเอลเป็นแสนแสนคนพี่น้องครับ แต่ก็มีเสียงกล่าวขึ้นมา ผู้คนก็กล่าวกับท่านนบีมูซาว่า เราเนี่ยได้รับคำสั่งเสียจากท่านนบียูซุฟอะลัยสลามว่าหากบรรดุอิสราเอลจะออกจากอียิปต์ จงเอามายัดของนบียูซุฟ ออกจากเมืองอียิปต์ด้วย นบียูซุฟอะลัยสลามเสียชีวิตที่อียิปต์ชัดเจนพี่น้องแต่ นบียูซุฟสั่งเสียกับบนูอิสราเอลว่าหากออกจากเมืองอียิปต์เมื่อใดจงเอามายัดของท่านนบียูซุฟออกไปด้วยสุบฮานัลลอฮ์พี่น้อง ไม่มีบนูอิสราเอลไม่มีใครในที่นั้นหรือแม้กระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยสลาม ไม่รู้ว่ามายัดของนบียูซุฟอยู่ที่ไหน ว่าศพของนบียูซุฟอยู่ที่ไหนเราจะออกมาได้ยังไง เราจะไปยังไม่ได้ เพราะเราต้องเอานบียูซุฟไปด้วย ไม่มีใครรู้พี่น้องครับว่านบียูซุฟอยู่ที่ไหน ศพของท่านปรากฏว่า สืบไปสืบมาในบรรดอิสราเอลทั้งหมด ณเวลานั้นมีคนเดียวที่รู้พี่น้อง ว่าศพนบียูซุฟอยู่ที่ไหน ถูกฝังที่ใดยาอัลลอฮ์เขาเป็นหญิงแก่คนเดียวเองพี่น้อง หญิงแก่ๆคนหนึ่งนะหญิงแก่ๆคนหนึ่งท่านนบีมูซาจะไปหา ผู้หญิงแก่คนนี้นะครับ แล้วบอกให้ผู้หญิงชราคนนี้เนี่ยช่วยบอกกับเราด้วยว่าศพท่านนบียูซุฟอยู่ที่ใด หญิงชราคนนี้ไม่ยอมบอกพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์แต่นางกลับบอกนบีมูซาว่าฉันจะบอกให้ แต่ฉันขอเงื่อนไขหนึ่งฉันขออย่างหนึ่งท่านนบีมูซาจึงบอกว่า อะไรคือเงื่อนไขของท่าน หญิงชราจึงบอกกับท่าน นบีมูซาอะลัยสลามว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีมูซาเอ๋ยขอให้ท่าน ขอต่ออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยขอให้ฉันเนี่ย นะบอกกับนบีมูซาว่า ฉันจะบอกศพนบียูซุฟให้ แต่ขอให้ท่านให้ฉันเนี่ยได้เป็นเพื่อนและได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยมูซาอัลลอฮ์หญิงแก่คนหนึ่งกลับขออยากจะเป็นเพื่อนและอยู่กับท่านนบีมูซาในสวรรค์ ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องอยู่กับอัมบียะบรรดาอัมบียะมาชาอัลลอฮ์ฟิรดาวส์พี่น้องครับสวรรค์นั้นสูงสุด ชายหญิงแก่คนหนึ่งอยู่ๆจะมาบอกว่า ขอเป็นอยู่กับท่านนบีมูซา แล้วฉันจะบอกให้ว่าศพนบียูซุฟอยู่ที่ใดท่านนบีมูซาจึงขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์รับดุอาของนบีมูซาและอนุญาต ให้ผู้หญิงแก่คนนี้อยู่กับนบีมูซาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์หัวใจของผู้หญิงชราพี่น้อง จึงบอกกับนบีมูซาว่ามายัดนบียูซุฟอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น จึงเอาออกมาได้ นี่คือคนแก่พี่น้องที่มีความตั้งใจสูงส่งว่าอยากจะอยู่กับนบีของอัลลอฮ์ในสวรรค์อีกเรื่องราวหนึ่งพี่น้องครับ ครั้งหนึ่ง ท่านนบีมูซาอะลัยสลามขอดูอาต่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูซาอยากจะรู้ว่าใครคือเพื่อนบ้านของฉันในสวรรค์ มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมาชาอัลลอฮ์นบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์อยากจะเห็นใครที่จะเป็นเพื่อนบ้าน กับท่านนบีมูซาในสวรรค์ปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเห็นพี่น้องเป็นชายคนหนึ่ง ชายที่มีสภาพเป็นชาวบ้านเด็กหนุ่มธรรมดาพี่น้องไม่มีไม่มีความยิ่งใหญ่ ไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลย นั่นคือเพื่อนบ้านนบีมูซาที่จะอยู่ในสวรรค์ท่านนบีมูซาก็แปลกใจนะพี่น้องว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรนะพี่น้อง ท่านนบีมูซาเห็นเนี่ยคือไม่ได้แปลกใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แต่ท่านนบีมูซาอยากจะรู้ว่าเขาทำอามันอะไร จึงจะมีโอกาสอยู่กับท่านนบีมูซาในสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยสลาม จึงตามคนเด็กหนุ่มคนนี้ ไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของชายหนุ่มคนนี้พี่น้องครับ เมื่อถึงบ้านชายหนุ่มคนนี้ ท่านนบีมูซาก็ยืนอยู่ข้างนอกชายหนุ่มคนนี้ก็เข้าไปในบ้าน มาชาอัลลอฮ์ชายหนุ่มคนนี้เข้าไปในบ้าน ก็มีหญิงแก่ๆคนหนึ่งอยู่ในบ้านชายหนุ่มคนนี้ก็ปฏิบัติกับผู้หญิงแก่คนนี้อย่างดี ปฏิบัติอย่างดีพี่น้อง นั่นคือแม่ของเขานะนั่นคือแม่ของชายหนุ่มคนนี้ ท่านนบีมูซาจึงเข้ามาที่บ้าน แล้วก็บอกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของท่านในสวรรค์สุบฮานัลลอฮ์อยากจะรู้สาเหตุใช่ไหมครับ ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ได้เป็นเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์ด้วยกับเหตุอะไรสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่าน พี่น้องฟังผมคำคืนนี้ พี่น้องจะรู้ดูอาที่มุสตาจับที่สุดในชีวิตเรา หญิงแก่คนนี้ที่เป็นแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้ บอกว่า ฉันขอดุอาทุกวัน ขอให้ลูกของฉันได้อยู่เป็นเพื่อนกับอยู่กับ มูซานบีมูซาขออัลลอฮ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แม่ขอดุอาให้ลูกคนนี้ทุกวัน ขอให้ลูกได้อยู่ในสวรรค์กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม แม่ขอดุอาให้ลูกทุกวันไปน้องจนอัลลอฮ์รับดุอาของแม่คนนี้ ลูกเขาได้อยู่กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะอามันของลูก ไม่ใช่เพราะลูกละหมาดตะฮัดยุดเยอะ ไม่ใช่เพราะลูกเป็นคนดีลูกไม่แค่ไม่ใช่แค่นั้นพี่น้อง แต่ที่อัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้ ได้เป็นเพื่อนกับท่านนบีเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์เพราะดูอาของแม่ที่ขอให้ลูกทุกวัน นี่คือความบรากัดพี่น้องครับ ชีวิตเราถ้าไม่มีดูอาจากสองคนนี้นะครับ พ่อและแม่ชิบหายอย่างเดียวพี่น้องชีวิตเราต่อให้คนทั้งโลกขอดูอาให้เรา แต่สองคนนี้ไม่ขอดูอาให้เราพี่น้องเจอแต่ความชิบหายแน่นอน เจอแต่ความหายนะ เพราะบรากัดที่สุดในชีวิต คือดูอาจากสองท่านนี้ คือดูอาจากสองคนนี้ ดูอาที่อิคลาสดูอาที่จริงใจ ดูอาที่สอนแน่ดูอามุสตาญับดูอาจากพ่อและแม่ ขอพี่น้องจนได้รับในสิ่งที่แม่ต้องการจะให้ลูกเป็นเพื่อนบ้านนบีมูซาในสวรรค์แม่ไม่ได้ขอให้ตัวแม่นะครับ แม่ไม่ได้ขอให้ฉันได้เป็นเพื่อนบ้านมูซาไม่ แต่แม่ขอให้ลูก จนอัลลอฮ์รับดูอารอบีอเรอดียัลาออนุขอแก่ท่านนบีสุลัยสลัมขอกับอัลลอฮ์ด้วยยานรอสุลลอฮ์ให้ฉันเนี่ย ได้เป็นอยู่กับท่านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วย ท่านนบีได้ยิน นี่คือเรื่องใหญ่มากท่านนบี จึงบอกกับท่านรบีอะรดิยัลลอฮ์อันว่าฟาอินนีบิกัสรติสุญูดถ้าอย่างนั้นเจ้ารบีอะจงช่วยฉันด้วยด้วยกับการสุญูดให้มากๆนั่นคือจงละหมาดให้เยอะๆท่านรบีอะอุลามาจึงกล่าวว่า ท่านคือสหายคนหนึ่งที่ละหมาดสุนัตเยอะมากๆ ชีวิตรอบีอะละมาสุนัตเยอะมากๆ เพราะอยากจะอยู่กับท่านนบีสุลต่านสลับ ท่านนบีจะขอให้แต่รอบีอะท่านนบีบอกเจ้าต้องช่วยด้วยการสุญูดคือละหมาดให้เยอะอัลลอฮ์รับดุอามาชาอัลลอฮ์ของรอบีอะรอดิยัลลอฮุอันุอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านรอบีอะขอจากท่านนบี หลังจากที่นบีขอดุอาให้แล้ว ท่านรอบีอะก็ยังเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีต่อมาเรื่อยๆอยู่รับใช้อยู่คิดมัดอยู่ช่วยเหลือนบี ไม่มีสุขอะไรพี่น้องที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีสุลต่านในการรับใช้อยู่กับท่านจนวันหนึ่งพี่น้องครับ ท่านนบีก็ยังเห็นรบีอาอยู่แบบนี้นะและท่านนบีก็ถามรบีอาในวันหนึ่งว่าอัลตะตะซาวจุยารบีอารบีอาเอ๋ยเจ้ายังไม่แต่งงานหรอมาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านนบีถามรบีอาว่ารบีอาเจ้ายังไม่แต่งงานหรอท่านรบีอาตอบว่า ฉันไม่แต่งไม่อยากแต่งยารอสุลลอกลัวแต่งไปแล้วเนี่ย ฉันจะไม่มีเวลาดูแลท่าน ท่านนบีก็เงียบ ท่านนบีก็เงียบไม่พูดอะไรไปน้อง วันที่สองท่านนบีถามอีกอัลลตะตะซาวจุยารบีอะรบีอะเอ๋ยเจ้ายังไม่แต่งงานเหรอรบีอะตอบเหมือนเดิมเลยพี่น้องฉันไม่อยากแต่ง เพราะแต่งไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่มีเวลาดูแลท่าน และฉันก็ไม่มีอะไรที่จะไปจ่ายให้ภรรยาไม่มีอะไร ท่านนบีก็เงียบท่านรบีอะวันนั้นคืนนั้นกลับไปนอนคิดพี่น้อง ว่ารอบีอาทำไมเจ้าถึงปฏิเสธ ท่านนบีไปอย่างนั้น ท่านนบีรู้ดีในชีวิตเรายิ่งกว่าตัวเราเองรอบีอาจึงตัดสินใจว่าหากนบีถามอีกเป็นครั้งที่สามฉันจะยอมทำตามท่านนบีทันทีนี่คือรอบีอาพี่น้อง นี่คือท่านนบี ท่านนบีเนี่ยเห็นเยาวชนเห็นวัยรุ่น ท่านนบีให้ความใส่ใจกับวัยรุ่นและเยาวชนมากๆ มากๆจริงๆ ผมจะฝากกรรมการมัสยิดทุกท่านอิหม่ามทุกมัสยิด หัวหน้าองค์กรทุกองค์กรทุกมูลนิธิจำไว้นะครับ พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังเยาวชน พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมคือพลังเยาวชน ถ้าวันนี้ผู้นำมุสลิมไม่เอาเยาวชนมุสลิมมาใช้ประโยชน์ชัยตันจะเอาพลังเยาวชนมุสลิมไปใช้ประโยชน์ของมัน เยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านนาบีไม่เคยมองข้าม ในขณะที่วันนี้พวกเราบางคนมองข้ามเยาวชน เรามองข้ามเด็กเกเร เรามองข้ามเด็กติดยา เรามองข้ามเด็กไม่เอาทาน พี่น้องรู้ไหมว่าพลังอุมมาจริง ๆ มันอยู่กับพวกคนเหล่านี้ หากวันหนึ่งเขากลับตัวคนเหล่านี้จะเป็นพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนอิสลามท่านนบีไม่มองข้ามเยาวชนพี่น้องครับ จะถามไทยตลอดแม้กระทั่งเรื่องการแต่งงาน ท่านนบีถาม จนกระทั่งเวลาผ่านไปพี่น้องครับ ครั้งที่สามท่านนบีถามรบีอาอีกอัลลอฮ์ตะตะซาวะจุยารบีอารบีอาเจ้ายังไม่แต่งงานนะสุบฮานัลลอฮ์ครั้งที่สามรบีอาไม่ปฏิเสธแล้วครับพี่น้อง ท่านรอบีอัจึงบอกท่านนบีทันทีว่าบลาาใช่เช่นนั้นไหมยารอสุลลอฮ์ฉันอยากแต่ง แต่ใครจะแต่งกับรอบีอะพี่น้องรอบีอะเหมือนอยู่ในบีบเลยใครจะแต่งกับรอบีอะรอบีอะไม่มีบ้านรอบีอะไม่มีทรัพย์รอบีอะไม่มีอะไรจะจ่ายเลี้ยงดูภรรยาเลย ใครจะเอารอบีอะยารอสุลลอฮ์นี่คือท่านรอบีอะถามท่านนบีสุลสลับพี่น้อง แค่ท่านนบีพูดแบบนี้แค่รอบีอะพูดแบบนี้นะครับพี่น้อง ท่านนบีได้ยินอย่างนั้น บอกท่านรบีอาเลยว่ารบีอาเจ้าจงไปยังบ้านคนคนนั้นท่านรบีอาชี้เลยนะพี่น้องอ่าท่านนบีชี้ไปบ้านชาวอันซอดคนนั้นนะและไปบอกเขาว่ารอซูลให้เจ้าเนี่ยมาขอลูกสาวเขา และให้เขาแต่งงานลูกสาวเขาให้กับเจ้ายาอัลลอฮ์ท่านรบีอาพี่น้อง นบีบอกไปบ้านคนนั้นนะและไปบอกว่ารอซูลใช้ให้เจ้าเนี่ยมาหาเขา และให้เขาแต่งงานลูกสาวเขาให้กับเจ้า มาชาอัลลอฮ์พี่น้องรรบเบียอายนะครับพี่น้อง ตัวเองไม่มีอะไรเลย เดินไปที่บ้านผู้หญิง แล้วก็ไปอัสลามุอะลัยกุม ชาวอันซอพี่น้อง คุณพ่อ บ้านเขาเปิดประตูมาเจอรรบเบียรรบเบียบอกว่ารอซูลให้ฉันเนี่ยมาหาท่าน และให้พวกท่านยกลูกสาวท่านให้แต่งงานกับฉันรรบเบียอายมากพี่น้องรรบเบียเขินอายสุดๆ พี่น้องเขินมากแต่เชื่อไหมครับ ชาวอันซอตอบยังไง มารฮับันบิรอสูลิลละมารฮับันบิรอสูลิรอสูลิลละมาชาอัลลอฮ์ขอต้อนรับรอซูลของอัลลอฮ์ขอต้อนรับตัวแทนของรอซูลของอัลลอฮ์แต่งงานให้เราไปอ่านเลยพี่น้องนี่คือคนอันซอนี่คือคนอันซอพี่น้องเพราะคนที่นบีแนะนำมาไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นคนซอลแหละว่าเป็นคนดีแน่นอนท่านนะชาวอันซอเนี่ยตกลงอากัดเลยอากัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับพี่น้องอากัดเลย ไม่ถามซอกแซกว่าจริงไหม นี่คือคนที่รู้จักรอบีอารู้ว่ารอบีอาคือใคร และรู้ท่านนบีแน่นอนพี่น้องครับส่งรอบีอามาอย่างนี้ แสดงว่าชัดเจนเขาเลือกคนที่มีอิมาน มากกว่าคนที่มีทรัพย์ เลือกคนที่มีอามัน มากกว่าคนที่มีธุรกิจใหญ่โตสหบะเวลาเลือกใครเข้ามาในชีวิตสหบะจะเน้นเรื่องนี้พี่น้อง แต่งงานให้กับรอบีอาทันทีลูกสาวเขาสวยงามมากและมีทรัพย์สินอันฮัมดุลิลละไม่สงสัยและไม่รังเกียจรอบีอาเลย นี่คือ ริสกีพี่น้อง อัลลอฮ์จะให้ใครก็ห้ามไม่ได้ แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ ใครจะให้ก็ไม่ได้ นี่คือริสกีนี่คือความยิ่งใหญ่ราบิอาตกใจสิพี่น้อง มาแบบไม่มีมาสิบมือเลยนะมาสิบนิ้วนี่ไม่มีอะไรเลย มาถึงเขาแต่งให้ยาอัลลอฮ์มาถึงแต่งให้กลับมาหาท่านนบีพี่น้องครับ บอกกับท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยวะสัลลัมว่าอย่ารอสุลลอฮ์ ฉันเนี่ยไม่เคยเจอกลุ่มชนใครที่ดีเหมือนกับชาวอันซอดนี่เลย เขาไม่ถามฉันเลยยารัสุลลอฮ์เขาแต่งงานให้ฉันเลย ทีนี้ปัญหามีแล้วยารัสุลลอฮ์ฉันจะเอาเงินที่ไหนเป็นมาฮันให้เขาเอ็นนาลินละรบีอาไม่มีตังจะเป็นมาหันพี่น้องมาฮันเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ได้รบีอาไม่มีแม้กระทั่งแหวนเหล็กไม่มีเลย เอาเลยสิครับพี่น้องเขาตกลงให้แล้ว แต่งงานอากัดให้ รอบิยะเจอปัญหาหนักแล้วเราจะเอาอะไรให้เขาอย่ารอซูลลอฮ์อินนาลิลลาห์รอซูลก็ไม่ใช่มีทรัพย์พี่น้องครับ ท่านนบีก็ไม่มีทรัพย์แต่ท่านนบีทํำยังไง เมื่อรอบิยะมาปรึกษาแบบนั้น ท่านนบีจึงเรียกบุไรดะรดิยัลลอฮ์อนุสหบะที่ชื่อบุไรดะเป็นหัวหน้าเผ่าบรรนุอัสลัมก็คือเผ่าของรอบิยะเรียกบุไรดะมาพี่น้อง และบอกบุไรดะว่าหาทรัพย์นะที่จะเป็นมหัศให้กับรอบิอะด้วย บุไรดาไปได้มาแล้วก็เอาทองรวบรวมเป็นทองคำให้รอบีอะไปจ่ายมาฮัดผู้หญิงพี่น้องครับ บุไรดาเป็นคนมีทรัพย์ นี่คือสังคมซาบะ สังคมแห่งการช่วยเหลือ สังคมแห่งการ เกื้อกูลพี่น้อง สังคมแห่งอุควะสังคมแห่งความเป็นพี่น้อง สังคมแบบนี้เนี่ยที่เราไม่มีอีกแล้วในตลอดชีวิต ณ ปัจจุบันหายากมาก พี่น้องเขาจะแต่งงานเขาไม่มีเงิน เรามีเงินเราช่วยในการเป็นมหัศไอ้บ้านฝังผู้หญิง รู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นคนไม่มีตังค์มีเท่าไหร่เอาเท่านั้น มาชาอัลลอฮ์นี่คือสังคมสหบะสังคมที่ช่วยเหลือ พี่น้องอ่านมาเยอะครับสหบะเวียนหัวแพะกันทั้งหมู่บ้าน ได้อาหารมาพี่น้อง จะกินอยู่แล้ว นึกถึงว่าเพื่อนบ้านเราจนกว่าเอาส่งไปเพื่อนบ้านก็จะกินนึกถึงคนจนกว่าส่งส่งส่งจนกลับมาคนแรกนี่คือสังคมสหบะเขาช่วยเหลือกันแบบนี้จริง ๆ พี่น้อง เขาเอื้อเฟื้อเขาช่วยเหลือ แต่สังคมเราวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหยียบกัน มันจะดูถูกกัน มันจะเก่งแย่งชิงดี และมันจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆกันทั้งสิ้น พี่น้องบูไรดะก็จัดการหาทองคำให้ท่านรบีอาเนี่ยเอาไปเป็นมาฮัดให้กับภรรยามาชาอัลลอฮ์รบีอาได้มาฮัดแล้วครับพี่น้อง เอาไปให้บ้านของสตรี ผู้หญิงนะพี่น้อง เวลาเห็นสามีเอามาฮัดเป็นทองเล็กๆมาให้นะคือไม่เยอะหรอกพี่น้องทองนิดเดียวเองครอบครัวเขาผู้หญิงบอกมาชาอัลลอฮ์คาซีรุนวะติบอัลลอฮ์ทำไมเยอะอย่างนี้รบีอาเจ้าให้เนี่ยเยอะมากอย่าอัลลอฮ์ทองนิดเดียวพี่น้อง เขากลับรู้สึกว่าเยอะและยิ่งใหญ่มากรบียะกลับมาหาท่านนบี อีกพี่น้อง บอกยารอสุลลอฮ์ฉันไม่เคยเจอใครดีเหมือนชาวอันซอดนี่เลย ฉันให้เขาเนี่ยเขาบอกดีมากเยี่ยมมาก นี่คือนิสัยมุสลิม ใครให้อะไรเรา อย่าไปบอก เออของแบบไม่อย่าพี่น้อง ใครให้อะไรเราสุนนะท่านนบี อย่าลืมนะ จงดีใจจงขอบคุณ ห้ามตำหนิโดยเด็ดขาด ถึงแม้เราจะไม่ชอบ เราไม่ชอบกินแกง พวกเอาแกงมาให้ อัลฮัมดุลิลละขอบคุณมากมาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นเราจะไปให้ใครเรื่องของเรา จริงๆเรากินไม่เป็นหรอกครับ พี่น้องแกงสุนนะนบี ใครให้อะไรห้ามตำหนิต้องรับอย่างเดียว ไม่ใช่แบบเอาเก็บไม่ไม่เป็นไรขอบใจมาก ห้ามนะครับ พี่น้อง ใครให้อะไรเราเราต้องรับนี่คือสุนนะนบี ถึงแม้เราจะไม่ชอบกินและไม่ไม่รังเกียจสิ่งนี้ก็ตาม ให้ต้องรับถนอมน้ำใจคนให้ เราไปอากกลับมาอัลลอฮ์ ฉันไม่เคยเห็นคนดีขนาดนี้มาเลยบ้านแฟนฉันนี่ สุดยอดแต่ปัญหามีอีกแล้วยารอสุลลอฮอะไรคือปัญหาระเบียอีก ฉันจะเอาเงินที่ไหน ไปจัดเลี้ยงวาลิมะมาชาอัลลอฮ์อินนาลิลล์วะอินนาอิลัยรอจิอุลระเบียเจอปัญหาที่สามจะเอาตังค์ที่ไหนไปเลี้ยงวาลิมะพี่น้องท่านนบีสุลตัยสสลลัมเรียกบุไรดะมาอีกครั้งหากิบัชนะกิบัชก็เหมือนแพะนะพี่น้อง ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะจัดการเพื่อจะเตรียม อาหารเลี้ยงในงานวาลิมาและบอกกับรอบีอาว่ารอบีอาเอ๋ยไปหาไอชานะและเอาแป้งชาอิดนะครับเอาแป้งที่ไอชาเนี่ยเอามา พี่น้องท่านรอบีอาไปเอาแป้งที่ท่านยิงไอชาท่านบุไรด้าเตรียมแพะนะครับกีบัสตัวใหญ่บ่้มเลยพี่น้องเชือดทำอาหารเพื่อจะเลี้ยงในวันวาลิมาท่านรอบีอาไปบ้านภรรยา บ้านภรรยาบอกโอเคอันทำดูแลแป้งเราเตรียมไว้ให้แล้วนะส่วนแพะกีบัสเอาเจ้าไปเตรียมกับพักพวกของเจ้า สุดท้ายเลี้ยงอาหารไปนอนครับวัน้มาของท่านรอบีอารอดียลอนูเจ้าบ่าวไม่ออกตังค์สักบาทเพราะไม่มีตังค์ให้ออกไม่มีอะไรเลย พี่น้องสังคมเพื่อนๆช่วยเหลือรอบีอาหัวหน้าเผ่ารอบีอาอันบุไรดารอดียลอนูช่วยเหลือท่านรอบีอางานวัน้มาจึงเกิดอย่างอัลฮัมดุลิลละเรียบง่ายและบารักัตบารักัตยังไงรู้ไหมครับพี่น้อง ท่านรอบีอาได้เชิญท่านนบีสุลยสลามมางานวัน้มาด้วย ท่านนบีมาพี่น้อง ท่านนบีมานบีขอดุอาให้แน่นอน ท่านนบีมางานวาลิมาของท่านรอบีอะจึงเกิดขึ้นท่านนบียังให้ที่ดินผืนหนึ่งครับพี่น้อง เป็นของฮะดียะให้แก่รอบีอะรอดียัลลอฮอันุมาชาอัลลอฮ์ที่ดินที่นบีให้รอบีอะอยู่เนี่ยนะพี่น้องยกให้เนี่ยนะ ก็ติดกับท่านอบูบักอัสซิดดีมาชาอัลลอฮ์พี่น้อง ที่ดินท่านรอบีอะที่ได้รับ ติดกับที่ดินของท่านอบูบักอัสซิดดีพี่น้องดูนะครับรอบีอะคนจนไม่มีอะไรเลย หลังจากแต่งงานอัลลอฮ์ให้ริสกี ได้ที่ดินได้มีที่อยู่อาศัยสุบฮานัลลอฮ์จงหาความร่ำรวยจากการแต่งงานพี่น้อง ไม่แต่งงานไม่รวย ไม่แต่งงานไม่มีความสุข จงแต่งงานความร่ำรวยอยู่กับการแต่งงานพี่น้องครับท่านรอบิอาเป็นตัวอย่างมีที่ดินคราวนี้พี่น้องท่านรอบิอาคราวนี้ปลูกอินผาลัมเลยปลูกผลปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆจนวันหนึ่งพี่น้องครับ มีปัญหากับท่านอบูบักอัสซิดดิกนิดหนึ่งนะเพราะที่ติดกันพี่น้องเป็นเรื่องปกติ ติดกันปั๊บมันจะมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย พูดไปพูดมาพี่น้องครับจนอบูบักเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยไปพูดคำบางอย่างที่ให้รอบีอาเสียใจมากนะเขาเรียกว่าหลุดคำพูดบางอย่าง ท่านรอบีอาเสียใจมากมกท่านอบูบักก็คิดได้เอาฉันพูดอะไรออกไปแล้ว จึงบอกกับรอบีอาว่ารอบีอาเอ๋ยเจ้าจงพูดด่าฉันกลับเหมือนที่ฉันว่าเจ้าเมื่อกี้จงพูดกับฉันกลับเหมือนที่ฉันพูดให้เจ้าเสียใจเมื่อกี้ท่านรอบีอาบอกไม่ฉันจะไม่พูดแบบนั้น ท่านอบูบักจึงไปหาท่านนบีสุลัยสลัมพี่น้องครับ บอกเรื่องราวทั้งหมดแก่ท่านนบี ท่านนบีก็เจอเรียกรบีอะรบีอะมาพอดี ถามรบีอะวายารบีอะรบีอะเอ๋ยเจ้ามีปัญหาอะไรกับอัสซิดดิก ท่านรบีอะจึงเล่าให้ฟัง ท่านนบีจึงบอกว่าถูกต้องแล้วที่เจ้าไม่กล่าว ไม่ว่ากลับเหมือนที่อบูบักให้เจ้าว่ากลับ แต่เจ้าจงพูดว่าขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับอบูบักด้วย ท่านรบีอะจึงบอกว่าขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับอบูบักอัสซิดดิกอัสซิดดิกพี่น้องอบูบักได้ยินอย่างนั้นอบูบักร้องไห้ ยาซากัลลอฮไครันยารอบีอาขอบคุณมากขอเราตอบแทนท่านรอบีอาอภัยให้กัน แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นสหบัตรับใช้ท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยวะสลัมตลอดชีวิตของท่านรอบีอะรเดียลลอฮอันุนะครับ นี่ก็คือเรื่องราวของท่านรอบีอะรเดียลลอฮอันุบินกาบนะครับอัลลอฮ์รเดียลลอฮอันุนะครับ พี่น้องท่านรอบีอาบินกะอับรเดียลลอฮอันุเรื่องราววันนี้เรื่องราวของท่าน นั่นได้เกล็ดชีวิตหลายอย่างพี่น้อง อุทิศตัวในการรับใช้ท่านนาบีสุลต่านสลัมนะสองให้เขาเรียกว่าความบริกัตในการมอบอุทิศชีวิตอยู่กับท่านนาบีและทำตามท่านนาบีสามชาวอันซอรเมื่อเจอใครมาสู่ขอลูก ชาวอันซอรจะคิดหลักสำคัญที่สุดคือคนดีและคนซอนแหละเขาจะไม่คิดว่ามีเงินมีทรัพย์อะไรเลย ไม่ไม่คิดตรงนั้นเลยพี่น้อง แล้ววันนี้ได้กับท่านรบีอะรดิยัลลอฮอันุ คอดิมุรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะเป็นผู้รับใช้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยสลัมถึงแม้จะเป็นท่านจะเห็นว่าเป็นเด็กรับใช้เป็นอาลิซุฟะแต่ยิ่งใหญ่มากท่านรอบีอายิ่งใหญ่มากเพราะท่านรอบีอาคือคนหนึ่งที่จะได้อยู่กับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยสลัมในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องและท้ายที่สุดความช่วยเหลือของสังคมมุสลิมในอดีต มันเกิดแบบนี้จริงๆ พี่น้องเขาช่วยเหลือกันอย่างนี้จริง ๆ ดูแลซึ่งกันและกันจริงๆนะพี่น้องจะแต่งงานไม่มีตังจะจ่ายมาฮัดเขายอมเอาเงินเขาให้ เพื่อจะไปทำการแต่งงานที่ฮาลาน เขาช่วยเหลือ และสังคมที่มีการช่วยเหลือแบบนี้พี่น้องครับ ไม่มีคำว่ายิ่งจนลง มันจะเกิดแต่ความรัก ความรักและความรักขึ้น สังคมที่ไม่มีการอิจฉา สังคมที่ไม่มีการแข่งแย่งชิงดี สังคมที่มีแต่การช่วยเหลือกัน นี่คือสังคมของบรรดาซาบะที่เขาช่วยเหลือกันมาตลอดในยุคของซาบะนะครับ นี่คือนิสัยของชาวอันซอรนะครับที่พร้อมยุซิรูนะอัลอันฟุซิม วะลาวกานบิมคอซอซะ ให้สิทธิแก่คนอื่นถึงแม้ตัวเองจะต้องการมันมากก็ตาม นี่คือบรรดาซาบะของท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสัลลัมอันฮัมดุลิลละนะครับคืนนี้ผมก็มีโอกาสเล่าไอ้พี่น้องฟังนะครับจะจากมุลล้อนะอันฮัมดุลิลละนะครับหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ข้อคิดบทเรียนจากเรื่องราวของซาบะท่านรบีอาบินกาบรดิยลาอันุแล้วก็ในทุกๆวันจันทร์นะครับ อินชาอัลลอฮ์ผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเล่าเรื่องซาฮาบะบ้าง บรรยายเรื่องทั่วไปบ้าง นะครับ แล้วก็วันพุธเราเปิดสายรับสดโทรศัพท์นะครับ อินชาอัลลอฮ์ตอนนี้มีใครจะถามจะอะไรเชิญนะครับ นะ ถ้ามีคนอะไรครับเนี่ยถ้ามีใครเข้าใจแบบนี้ก็ดี ถูกต้องครับสังคมวันนี้นะครับพี่น้อง ถ้าเข้าใจบริบทความเป็นไปของชีวิตจริง ๆ เราจะเข้าใจ และสำคัญอีกหนึ่งอย่าง นะพี่น้องดูอาบารักัตดูอาพ่อแม่เชื่อผมนะฮะดูอาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือดูอาที่พ่อแม่ขอให้เราไม่คนอื่นหนึ่งให้อาจารย์ บาโบโตครู อุสตัดสารบันแปดชั้น ขอดุอาให้เรา ไม่บรารักัตเท่าพ่อแม่ ขอดุอาให้เราสองคนนี้ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะครับ สุดยอดในชีวิตคือพ่อกับแม่ เชื่อผมนะ ถ้าสองคนนี้ไม่ดูอา หรือไม่ดูอาให้ท่าน ชีวิตท่านชิบหายแน่นอนพี่น้อง ไม่บรารักัตในชีวิต แต่ถ้าสองคนนี้ดูอาให้ท่าน ท่านไม่ต้องพึ่งดูอาใครในโลกนี้ก็ได้ แค่สองคนนี้พอแล้วครับสำหรับท่าน อินชาอัลลอฮ์นะครับ อันัมดุลิลละนะ บางบอกว่าอร่อยทุกชิ้นเป็นทุกคำสนใจทักแชท ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับจะซักมลล็อกไครอนนะครับรวมเกียบแมคคาหน้าแว่น อันทำดูเลยแล้วนะขอบคุณมากครับนะเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาตลอดเวลาเลยนะของเราเองสปอนเซอร์กันเองแฟนกันเอง นะใครสนใจเขาเก็บก็ทักอินบ็อกซ์ได้นะครับ อันทำดูเลยแล้วตอนนี้ใครมีคำถามมีอะไรไหมครับ อันทำดูเลยแล้วนะอันไหนที่ผมพอจะพูดได้ตอบได้ก็จะบอกนะครับอันไหนที่ไม่รู้ไม่บอกก็ไม่ก็บอกไม่ได้แล้ค่อยไปหากันใหม่นะครับ น้ำดูลีลาขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะคำถามนะครับ อาจารย์ครับไม่ว่าจะทำผิดบาปแค่ไหน ถ้าเตาบัตตัวก่อนเสียชีวิต จากโควิดเขาจะได้ชหิตไหมครับอันทำดูลีลาพี่น้องตายโควิด ตายโรคระบาดฟาดิลัตคือชหิตอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าเตาบัตตัวก่อนได้อันทำดุลีละยิ่งสะอาดใหญ่เลย ฉะนั้นขอให้รีบเตาบัตตัวนะครับไม่ต้องรอโควิดยังไม่เป็นก็รีบเตาบัตซะเพราะเราอาจจะตายไม่ใช่โควิด ก็ได้นะครับ อย่าประมาทกับความตายนะพี่น้องความตายมาเมื่อไหร่ จะไม่ตะไม่ไม่ล่าเวลาให้เราแม้แต่วินาทีเดียว อินชาอัลลอฮ์นะครับทำดุลิแล้วนะครับ อืมเลือดมาตัดเล็บได้ไหมมันไม่พี่น้องบอกเลือดมาเลือดออกหูเหรอครับ เลือดเฮดนะตัดเล็บได้ไหมตัดได้พี่น้องตัดไปเถอะครับ อย่าปล่อยให้ยาวสิบกว่าวันยาวไม่ตัดเล็บเลยน่าเกลียด สกปรก ตัดได้ไม่เป็นไรครับตัดได้นะครับทำดุลิแล้วตัดนะครับ ตัดเถอะฮะ นะครับเเดี๋ยวนะครับ อ่านสุราหลังฟาติฮะอะไรครับเนี่ยต้องเรียนตามสุราใช่ครับ เป็นอาดับมารยาทท่านนบีเวลาอ่านท่านนบีอ่านไล่บักรอมาอัลอิมรอน มาสุราตุนิสะไล่ตัรเตะมาเลยนะฮะนะครับอันอัลดุลิลลครับอัลลอฮฺอัลลัมนะครับ เอาน้ำละหมาดในห้องน้ำได้ ครับไม่เป็นไรแต่ ไม่อ่าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์แค่นั้นเองนะให้เรานึกในใจนะครับพองส้วมอันนั้นไม่ได้นะครับ อันทำดุลิลละเดี๋ยวนะครับ อันไหนมันดีดขึ้นไป ผมดูไม่ทันต้องขอมาอัพนะครับเออเดี๋ยวนะฮะอันนี้มีขอบเขตการคุยแชทกับเพื่อนต่างเพศ ไม่ค่าจานคือเราต้องดูว่าเราคุยอะไรกับมันนะถ้าคุยเล่นสเปซสปะไม่ได้นะครับ แต่ถ้าคุยเรื่องงานโอเค ฉะนั้นการคุยโมอามาลัดระหว่างชายหญิงนะครับคุยได้ถ้าจำเป็น และต้องไม่มีฟิตนะ แต่ถ้าจะคุยเล่นอย่านะครับพี่น้องการคุยเล่นมันคือการชนวนจุดสู่ความฟิตนะทันตีนะฮะจริงๆผู้หญิงนะ โดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยถ้ายิ่งเก็บตัวยิ่งเงียบเท่าไหร่ เราจะดูมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นอย่าไปอย่าไปคุยกับใครง่ายๆ อย่าไปเปิดปากคุยกับใครง่ายๆพี่น้อง เพราะคนที่ง่าย ๆ เขาจะดูเราง่ายๆอัลลอฮ์สร้างเรามาราคาแพงนะ ฉะนั้นจงอยู่ให้แพง แล้วท่านจะยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์นะครับเเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะพี่ชายมีเมียสองคนอะไรครับเนี่ยมีสวนยางเป็นมรดกของสามีต้องแบ่งสองคนยังไงครับคือแบ่งไม่ได้ใช่ไหมบางคนเราแบ่งแบ่งเนี่ยนะครับ บางคนเขาก็ขายแล้วก็แบ่งเป็นตังหรือว่าจะแบ่งบางคนไล่หนึ่งแบ่งคนละครึ่งนะพี่น้องอย่างนั้นก็ได้เอาง่ายๆนะถ้าสวนยางเนี่ย ถ้ามาเป็น ผืนหนึ่งเนี่ยนะ พี่น้องแบ่งไปนะครับสมมติภรรยาคนละฝั่งนะครับพี่น้องแล้วก็แต่มันไม่ใช่ภรรยาทั้งหมดถ้ามีภรรยาสามีมีแค่ไอ้สวนยางอันนี้อันเดียว ไม่ใช่ได้แค่เมียอย่างเดียวนะลูกเขาก็ต้องได้ด้วย ฉะนั้นที่ดินผืนเดียว ไม่ใช่หมายถึงให้เมียกับเมียสองคนแค่นั้นเปล่านะสรุปกันนี้อย่างนี้นะที่ดินผืนเดียว ไม่ใช่แค่เมียที่ได้ ยังมีลูกอีกนะครับต้องแบ่งกันให้ครบถ้วนนะต้องแบ่งนะครับโอเคนะครับอันไหนที่เดี๋ยวมันดีดขึ้นเดี๋ยวผมขอมาอัพนะครับที่ผมดีดดูไม่ทัน เอ่อจากนั้นตอนนี้หนูมีปัญหากับพ่อค่ะ หนูทะเลาะกับแม่เลี้ยง แต่พ่อเข้าข้างแม่เลี้ยง หนูเลยไม่คุยกับพ่อมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะแม่เลี้ยงเขาไม่เอาหนูกับน้องๆเลยค่ะชอบด่านหนูกับน้องค่ะหนูควรแก้ปัญหายังไงดีคะอาจารย์คือจะแนะนำอย่างนี้นะครับแม่เลี้ยงเนี่ยยังไงคือจะหาแม่เลี้ยง รักลูกเลี้ยง รักมากๆเลยเหมือนลูกตัวเอง ค่อนข้างยากพอสมควร ฉะนั้นเราเจอแบบนี้ชีวิตละครเลยนะฮะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ย เราเจออย่างนี้ทำไง เราจะขาดทุนสองเท่า ยิ่งไม่คุยกับพ่อเป็นเดือน เรายิ่งบาปเราต้องทํำยังไง เราทำเหมือนที่อัลลอฮ์ใช้ เราปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดี ต่อพ่อและต่อแม่เลี้ยงด้วย เพราะเขาก็ถือเป็นแม่เรา ส่วนเขาจะเลวกับเรายังไง พี่น้องอย่าลืมนะครับ เรามีเจ้าของเรามีอัลลอฮ์มีอะไรบอกอัลลอฮ์และการขอโทษนะครับ การแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุด การอินเตอร์คอมพี่น้องการตอบแทนการแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุด การลงโทษที่เจ็บที่สุดไม่ใช่มาจากการด่าของเราแต่มันมาจากอัลลอฮ์เป็นนะครับอยากให้เราปฏิบัติเป็นลูกที่ดีกับแม่เลี้ยงด้วย และกับพ่อด้วย อย่าคุยเป็นไม่คุยเป็นเดือนอย่านะครับคืนนี้จบไลฟ์รีบไปขอโทษพ่อซะแล้วก็ทำดีกับแม่เลี้ยงเขาจะเลวกับเรายังไง ไม่ต้องกลัวนะครับอัลลอฮ์รู้ถ้าเราอยากจะได้ดารายัดที่สูงในสวรรค์ เราอยากจะได้ตำแหน่งที่สูงในสวรรค์เรายกโทษให้กับแม่เลี้ยงด้วย เราให้อภัยเขาอัลลอฮ์จะยกเกียรติเราสูงขึ้นอีก เรามีแต่ได้กับได้ เขาจะด่าปล่อยมันไปน้อง ปล่อยเขาปล่อยเขาขอโทษนะ ปล่อยเขานะยังไงเขาก็แม่เราอะถึงจะเป็นแม่เลี้ยงแต่ก็คือแม่นะครับ เราทำดีกับท่านแล้วกัน ท่านจะเป็นยังไง บอกอัลลอฮ์ซะอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอัลลอฮุมุสตาอานนะครับอันฮัมดุลิลละนะฮะเดี๋ยวนะครับ อันไหนยังไม่เข้าสุนัตไปมัสยิดได้ไหมครับ ไปได้ครับ ไปได้ไม่เป็นไรครับนะฮะอันฮัมดุลิลละนะครับโอ้ ถ้าสามีดูผู้หญิงอื่นทำยังไงคะดึงหูมันแล้วก็ให้กลับมาดูเรานะฮะแค่นั้นพอนะดึงเลย แต่ดึงเบาๆนะ บางดูฉันนี่จบเลยนะไม่ได้นะครับไม่นั่งดูผู้หญิงอื่นนะครับ แต่ถ้าดึงหูแล้วเขาจะด่าเขาจะเตะเขาจะอะไรเราสกิดก็ได้บอกบางดูฉันดีกว่า จบเลยนะไม่ต้องไปดูผู้หญิงอื่นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮฺอัลลัมนะครับคำคืนนี้นะขอบคุณมาก อย่าสักมุลลอคอยรอนพี่น้องทุก ๆ ท่านนะครับนะ โอเคเรื่องราวของท่านฮารุตกับมารุตนะเป็นมาลายกัตที่อัลลอฮ์ส่งไปทดสอบบรรดอิสราเอลในเรื่องไสยศาสตร์จริงฮะทดสอบนะแต่พวกบรรดอิสราเอลสุดท้ายก็เรียนไสยศาสตร์นี่เรื่องราวเกิดขึ้นจริงนะครับที่เมืองบาบินนะบาบินหรือบาบิโลนในอดีตนะครับอัลลอฮ์ส่งมาลายกัตสองท่านนะบิบาบิลฮารุตแวามารุตนะครับสอนไสยศาสตร์ แต่บอกก่อนนะ ว่านี่คือการทดสอบ ถ้าเรียนไสยศาสตร์ พี่น้องมันเกี่ยวกับกูฟฟต เกี่ยวกับอะไรต่างๆเลยนี่คือบททดสอบนะที่อัลลอฮ์ส่งไปจริงๆนะครับ ชาลอวันหนึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องของฮารุตและมารุตอิชาลอนะครับนะวันหนึ่งอิชาลอนะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน่าคุยนะครับ เรื่องของการทดสอบเรื่องไสยศาสตร์ ท่านฮารุตกับมารุตนะครับมาลักสองท่านที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์เพื่อมาทดสอบ ชาวบรรดอิสราเอลอิชาลอสักวันหนึ่งผมเนี่ยว่าจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับ ขอ เซฟหัวข้อนี้ไว้เลยน่าติดตามมากนะฮารุตกับมารุตไปที่เมืองบาบิลูนบาบิลูนชื่อผมด้วยนะครับ บาบิลีนั่นเองนะบาบิลีก็มาจากบาบิลูนนะครับ ฉะนั้นชื่อผมเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเมืองบาบิลูนนะบางคนบอกบาบิลีแปลว่าอะไรจารย์บาบิลีเนี่ยก็คือคนเมืองบาบิลูนนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จะพูดคุยในชื่อที่ใกล้เคียงกันนะ สืบทอดไปถึงเมืองบาบิลลนนะครับอันทำดุลิละรอฟังนะเรื่องฮารุตกับมารุตอินชาอัลลอฮ์นะครับ โอเคนะครับค่ำคืนนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับ เล่าเลยครับ ใจเย็นใจเย็นนะอย่าเล่าเยอะเลยครับเดี๋ยวมันจะเบื่อกันมากกว่าในะข่าวต่อๆไป ชาลอนนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตลดลดคำถามก่อนนะและได้เจอกันใหม่ วันพรุ่งนี้ของดีเรนเจอร์แล้วก็วันพุธนะวันพุธเปิดสายสดนะมาเล่าความเก่าหรือระบายชีวิตให้พวกเราฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับ จะเรียนศาสนาที่ไหนครับเรียนที่ยามิยะนักุลิยะยะลาด้วย แล้วก็ศาสนาวิยาหนองจอกด้วย นะครับนะทำูัีแล้วครับขออัลลอฮ์ตอบแทนนะครับ ทุกสถานที่การศึกษาที่ผมได้ไปศึกษามานะครับ ขออัลลอฮ์ตอบแทนนะนะครับ อันทำูัีแล้วครับอันทำดูัีแล้วยาซากุมันลอฮคอยรอนะก็ฝากเอาไว้นะขอบคุณมากอันไหนผิดพลาดขอโทษและขออภัยทุกคนนะครับ เพราะมนุษย์มันมีอะไรบกพร่องอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะครับ อินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ฝากนะใครที่สนใจเข้าเกียบก็สั่งได้นะครับอินบ็อกซ์ได้แม่ค้าหน้าแว่นใจดีกับคนทุกคน แล้วก็เป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ฝากนะครับใครชอบอยากกินข้าวเกียบ ก็อินบ็อกได้เลยนะฮะ เดี๋ยวแอดเมียผมจะตอบให้ในทุกๆออเดอร์อินชาอัลลอฮ์นะครับ ขอบคุณมากครับอย่าซากันลอคไครอน จากลาไปก่อนนะค่ำคืนนี้ แล้วเจอกันใหม่นะครับ ในวันพรุ่งนี้แล้วก็สายสดวันพุธอย่าลืมอินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณมากอย่าซากันลอคไครอนนะครับบับิลลาตอฟิกวัลฮิดายะสลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์บรัะกาตุครับนะฮัมดุลิลลาห์ครับ ข้าเกี๊ยวในอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับ อย่าสั่งตรงนี้นะ ผมไม่รู้จะตอบยังไงนะ ใครสั่งข้าเกียวอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับ อินชาอัลลอฮ์ครับ